ใช้ไอไอน้ำนะฮะไอ้น้ำร้อนในการรักษา ในขณะที่รักษาก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดอะไร ใช้เวลารักษาประมาณสัก 15 นาที หลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ต้องพักค้างคืนครับผมเฉลิมชัยนะฮะชัยกิติพร อายุนะฮะ74 ปีเต็มครับเข้า 75 ครับ ก่อนมารักษาก็เป็นต่อมลูกหมากโต ก็ทานยามาตลอดนะแต่ก็ดีขึ้นมาบ้างนะแต่ก็ยังมีอาการฉี่ขัดๆอยู่ แล้วก็มีอาการปวดปัสสาวะตอนคืนต้องขึ้นมาถ่ายหลายครั้งด้วยกัน ตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะหลับก็อาจจะต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับ แล้วก็อาจจะมีอาการง่วงบ้างอะไรบ้าง ในเวลาทำงานอ่อนเพลียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ อาการอย่างนี้ก็เป็นมาเนี่ย เจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ที่รู้สึกมีอาการอย่างเงี้ยทานยานี่ทานมานานแล้วนะผมว่าอาจจะเป็นปีแล้วทานทุกวันครับทานทุกเย็น อาการช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ แต่ว่าการเบ่งปัสสาวะเนี่ยก็จะมีอาการลำบากมากขึ้น แล้วก็ยาที่ใช้เนี่ยก็เหมือนกับต้องเพิ่มยาหลายกลุ่มหน่อย ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยเราจะดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะดูขนาด ของตำลูกหมากก่อนก็คือเป็นไซส์ที่กลางๆประมาณสัก30-80 กรัม แต่ไซส์ใหญ่ทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ แต่ว่าไซส์กลางๆเนี่ยตอนนี้หลักฐานเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่ามีประโยชน์ แล้วก็ในแง่ของข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเนี่ยในคนไข้ที่จะได้ประโยชน์เลย จะเป็นในกลุ่มของคนไข้ที่ไม่อยากรับประทานยาต่อเนื่องนานๆอาอาจารย์หมอสันติสันติพลนะฮะช่วยดูแลอยู่ด้วยนะฮะก็เลยแนะนำว่าเออ ลองมารักษาวิธีใหม่ดู ก็คือใช้ไอไอน้ำนะฮะไอ้น้ำร้อนในการรักษา ซึ่งบอกว่าถ้ารักษาวิธีนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะดีกว่า เป็นเทคนิคที่ดีกว่า ไม่กังวลใจฮะก็ได้ศึกษาจากต่างประเทศบ้าง ที่ก็ทำอยู่ เชื่อมั่นในการหมอ และที่ผลด้วยนะฮะ ในขณะที่รักษาก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดอะไร ใช้เวลารักษาประมาณสัก 15 นาที ระหว่างที่รักษาอยู่ ก็มีการให้ยานอนหลับยายายาให้สงบเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจพอประมาณ 15นาที20 นาทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านไม่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ต้องพักค้างคืนหลังจากที่รักษาก็ช่วงอาทิตย์แรกนะฮะคุณหมอก็แนะนำว่าอย่าให้สะเทือนทำอะไรเบาๆนะอย่ายกของหนัก อย่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ทำอย่างเต็มที่ครับ ช่วงแรกก็มีอาการ ปวดปัสสาวะก็อาจจะต้องมีการเบ่งนิดหน่อย พอเบ่งก็จะมีเลือดบ้างนะฮะ แต่หมอก็แนะนำว่าอย่าพยายามเบ่งนะฮะ ถ้าปวดปัสสาวะก็ให้ถ่ายเลยนั้นช่วงแรกก็อาจจะมีเลือดอยู่บ้าง พอสัปดาห์สามนี่ก็ไม่มีเลือดแล้ว ไม่มีเลือดผสมแล้วแล้วการถ่ายก็คล่องตัวขึ้นมากเลยนะพอสัปดาห์สี่ก็เป็นปกติ บริการได้ดีมากครับ ต้องขอชื่นชมนะฮะ ก็มีทีมงานทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ แล้วก็มาเป็นระยะระยะนะครับ ต้องขอขอบคุณแพทย์และพยาบาลที่นี่ครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยครับที่มีการต้อนรับอย่างดีและดูแลอย่างดีครับ คิดว่าการรักษาด้วยน้ำนี่เซลล์พวกต่อมลูกหมากต่าง ๆ พวกนี้นะฮะมันจะถูกกระจัดแล้วหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องทานยาอีกนะครับก็สบายฮะทั้งสบายกายสบายใจขึ้นเยอะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดี ๆ ของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ